ในลำดับถัดไปเป็นเรื่องของการกำหนดฟอนต์ขนาดและรูปแบบตัวอักษรนะคะ เรากลับไปดูผลลัพธ์ที่เราต้องการอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ว่าเราต้องการให้รายละเอียดของชื่อตารางโดยเฉพาะปีการศึกษาที่ตัวเลข ปีการศึกษา 2558 และ 2560 เด่นขึ้นมา โดยเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีแดงค่ะ เรามาจัดการกับข้อมูลตัวอย่างกันเลยนะคะ ให้คลิกกลับไปที่แท็บข้อมูลตัวอย่างค่ะ อาจจะลดหน้าจอลงสักนิดนึงนะคะ เพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดค่ะ หรือมีการปรับขยายช่องของเลขประจำตัวนักศึกษาให้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะ เมื่อเราเห็นข้อมูลทั้งหมดตามที่ต้องการแล้วนะคะ สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกำหนดฟอนต์ขนาด แล้วก็รูปแบบตัวอักษรใช่ไหมคะ ให้ไปเลือกที่เซลล์ที่เป็นข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ค่ะ หลักการทำงานก็คือเมื่อเราคลิกเลือกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราเลือกที่แท็บ Ribbon Home นะคะ ในส่วนนี้ Excel ได้ออกแบบให้มีเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดในเรื่องของรูปแบบฟอนต์หรือรูปแบบตัวอักษรและขนาดนะคะ ให้เราเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นฟอนต์ TH โคชสารนะคะ แล้วก็กำหนดขนาดให้เป็นขนาดเท่ากับ 24 ค่ะ หรือถ้าเราต้องการให้เป็นตัวหนานะคะ เราก็คลิกที่ตัวโบได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวหนา ตัว I จะเป็นตัวเอียงค่ะ แล้วก็ U ขีดก็จะเป็นการขีดเส้นใต้หรืออันเดอร์ไลน์นะคะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถกำหนดฟอนต์ขนาด แล้วก็รูปแบบตัวอักษรตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ แล้วถ้าเราต้องการเน้นตัวอักษรบางตัว หรือต้องการเปลี่ยนสีของตัวอักษรบางตัว เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเด่นชัดขึ้นมาจะทำได้ยังไงคะ วิธีการนะคะทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะ ให้เลือกที่ข้อความปี พศ 2558 ค่ะ หลังจากนั้นก็คลิกที่สีเลยค่ะ ว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีแดง หรือเลือกที่ปีพศ2560 ค่ะ หลังจากนั้นก็คลิกเปลี่ยนสีเป็นสีแดงค่ะ เห็นไหมคะ ง่ายนิดเดียวนะคะ ในกรณีที่เราต้องการเน้นตัวอักษรบางตัวหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรบางตัวค่ะอย่าลืมไปจัดการกับข้อมูลปีการศึกษา 2558 และ 2560 ด้วยนะคะ ในส่วนนี้เองเราก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของตัวอักษรนะคะ โดยเราต้องการให้เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เป็น th โคชสารเช่นเดียวกันค่ะ ขนาดเราต้องการให้มีขนาดประมาณ 22 ค่ะ แล้วก็เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เป็นตัวหนาหรือตัวโบค่ะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ช่องว่าง หรือช่องที่เป็นระหว่างตัวอักษรอาจจะดูกว้างเกินไปใช่ไหมคะ เราสามารถปรับขนาดโดยเอาเมาส์ไป วางไว้ที่หลังคอลัมน์ A ให้เป็นลูกศรเลื่อนไปมาได้นะคะ ซึ่งตรงนี้เราสามารถเลื่อนปรับขนาดตามที่เราต้องการได้ แต่ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมปรับให้เราแบบอัตโนมัตินะคะ ให้ดับเบิลคลิกค่ะ เห็นไหมคะว่าเมื่อเราดับเบิลคลิกแล้ว ก็จะมีการปรับขนาดของช่องว่าง หรือขนาดของเซลล์นะคะ ให้พอดีกับตัวอักษรที่อยู่ในเซลล์นั้นค่ะ ถัดไปนะคะ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหรือกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลค่ะ ตอนนี้เห็นไหมคะว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่ถูกเก็บในเวิร์กชีตของเรา จะถูกแสดงข้อมูลเป็นวันเดือนปีเกิดที่เป็นปีคศใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนข้อมูลวันเดือนปีเกิดพวกนี้ให้เป็นปีพศล่ะคะ จะทำได้อย่างไงบ้าง หรือแม้กระทั่งในส่วนของข้อมูลค่าปรับค่ะ ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลค่าปรับ มีการแสดงข้อมูลให้เห็นว่าถ้าครบ 1,000 บาท จะต้องมีเครื่องหมายคอมมาขั้นจะได้แยกให้เห็นชัดเจน รวมไปถึงในเรื่องของการมีจุดทศนิยม รวมไปถึงในเรื่องของการมีจุดทศนิยมด้วย จะทำได้อย่างไรบ้างค่ะ เรามาดูนะคะว่าเราสามารถจัดการเปลี่ยนหรือกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลได้อย่างไรบ้าง คราวนี้เราจะมาลองฝึกใช้ในส่วนของเมนูนะคะ จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการทำงานได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ให้เลือกช่วงของข้อมูลที่ต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของวันเดือนปีที่เป็นปีพศนะคะ หลังจากนั้นคลิกที่เมนู Format ค่ะ เลือกที่เซลล์นะคะ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้เราเห็นว่าตอนนี้เป็นรูปแบบที่เป็น Number จำได้ใช่ไหมคะว่ามันจำได้ใช่ไหมคะว่า เป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นเรื่องของวันที่ เห็นไหมคะว่าตอนนี้วันที่เนี่ย อยู่ในรังเกตโลเคชันที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะ ให้เราเลื่อนตรงนี้ค่ะ คลิกเลือกที่ไทยนะคะ พิมพ์ thai นะคะ หลังจากนั้นก็เลือกไทยค่ะ สังเกตไหมคะว่า รูปแบบการแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบในลักษณะภาษาไทยให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะ ลองเลือกเป็นวันที่ 14 มีนา2555 ดูนะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะ สังเกตผลลัพธ์ที่ได้นะคะ เห็นไหมคะว่าตอนนี้วันเดือนปีเกิดของนักศึกษาทุกคนจะถูกเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ ถัดไปค่ะในส่วนของข้อมูลค่าปรับนะคะที่เป็นค่าปรับห้องสมุดค่าปรับของเสียหาย แล้วก็รวมค่าปรับต่างๆนะคะ เราต้องการจะกำหนดรูปแบบให้มีการแสดงในลักษณะที่มีเครื่องหมายคอมมาขั้นด้วยหลักพันนะคะ เราสามารถเปลี่ยนง่ายๆ โดยใช้ในส่วนของ Ribbon Home ค่ะ ในส่วน Ribbon Home ก็จะมีในเรื่องของ Format เข้ามาช่วยเราเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งในส่วนนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าจะมีให้เราเลือกว่าเป็น Comma Style รวมไปถึงการเพิ่มจุดทศนิยม หรือการลดจุดทศนิยมนะคะ เราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยค่ะ สะดวกรวดเร็วมากนะคะ ในการกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลค่ะ ถ้าเราต้องการให้มีเครื่องหมายคอมมานะคะลองสังเกตผลลัพธ์ที่ได้นะคะ พอเราใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปเห็นไหมคะว่าข้อมูลศูนย์ที่ปรากฏอยู่ในตารางจะถูกกลายเป็นเครื่องหมายขีดแดดหมดเพราะฉะนั้นเวลานำไปประยุกต์ใช้ต้องคำนึงถึงตรงส่วนนี้ด้วยนะคะ หรือถ้าเราต้องการที่จะทำให้จุดทศนิยมลดลงไปนะคะ เพราะว่าตัวเลขนี้มีแต่ตัวเลขจำนวนเต็มนะคะ เราก็คลิกที่ decrease ได้เลยนะคะ ลดไปทีละจุดนะคะ เห็นไหมคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีทศนิยมแต่มีเครื่องหมายคอมมาขั้นตามที่เราต้องการไงล่ะคะ เรื่องถัดไปที่เราจะมาปรับแต่งเซลล์กันเป็นเรื่องของการตกแต่งข้อมูลโดยใช้สี หรือเติมสีให้กับแต่ละเซลล์ค่ะ ลองกลับไปดูที่ผลลัพธ์ที่ต้องการก่อนนะคะว่าเราอยากได้แบบไหน เห็นไหมคะว่า หัวตารางจะเป็นสีส้ม ข้อมูล นักศึกษาปี 2558 จะเป็นสีเขียว แล้วก็ ข้อมูลนักศึกษาปี 2560 เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะ กลับมาที่ข้อมูลตัวอย่างของเราเลยค่ะ วิธีการนะคะหลักการเช่นเดียวกันค่ะ เลือกพื้นที่หรือเลือกช่วงของเซลล์ที่เราต้องการจะเติมสี หลังจากนั้นก็ไปคลิกเลือกสีได้เลยนะคะ เรามาเริ่มทำกับข้อมูลตัวอย่างทีละขั้นตอนเลยนะคะ เลือกที่เซลล์ที่หัวตารางนะคะ ตอนนี้เราต้องการจะเติมสีส้มให้กับหัวตารางใช่ไหมคะ เมื่อเราเลือกพื้นที่ได้เรียบร้อยหรือช่วงเซลล์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในแท็บ Ribbon Home นะคะ จะมีส่วนของการ Fill Color ให้กับเรานะคะ เลือกสีที่เราต้องการได้เลยค่ะ ตอนนี้เราต้องการเติมสีส้มเข้าไปค่ะ แค่นี้เอง ง่ายใช่ไหมคะ หรือในช่วงปี 2558 ถ้าเราต้องการเลือกเปลี่ยนสีนี้ให้เป็นสีเขียวเมื่อเราเลือก เมื่อเราเลือกเซลล์ได้แล้วนะคะ ก็ให้คลิกที่สีได้เลยค่ะ ตรงนี้เราต้องการให้เป็นสีเขียวใช่ไหมคะ เราก็ใส่สีเขียวเข้าไป คราวนี้เราต้องการให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลนักศึกษาแต่ละคนใช่ไหมคะ เมื่อเราเลือกพื้นที่ได้แล้วจำได้ไหมคะ ในเรื่องของการเลือกเซลล์ เราต้องการที่จะไปที่เซลล์ถัดไปใช่ไหมคะ ซึ่งจะเป็นของคนที่ 3 เราจะใช้สีเขียวเหมือนกัน วิธีการนะคะ ให้กดอะไรคะ กดคอนโทรลค้างเอาไว้ถูกไหมคะ แล้วเราก็เลือกพื้นที่ค่ะนะคะ ทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะเติมสีเข้าไปนะคะ อันนี้ก็คือเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้เสร็จเรียบร้อยเราใช้วิธีนี้นะคะ จะทำให้เราสามารถเติมสีให้กับเซลล์ได้ง่าย และเติมสีเป็นสีเดียวพร้อมกันไปเลยนะคะ นี่นะคะ หลังจากนั้นก็คลิกเลือกสีได้เลยค่ะ เทสีลงไปนะคะ เห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวค่ะ ลองทำดูนะคะ กับปีพศ 2560 ค่ะ ซึ่งเราจะเปลี่ยนข้อมูลแต่ละเซลล์ ให้เป็นสีเหลืองไงล่ะคะ ลองไปฝึกปฏิบัติดูนะคะ สามารถทำได้ง่าย ๆ เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ ในเรื่องของการตกแต่งข้อมูลโดยใช้สี หรือเติมสีให้แต่ละเซลล์นะคะ เห็นไหมคะว่าตอนนี้ข้อมูลของนักศึกษาปี 2560 ก็ได้มีการตกแต่งข้อมูลโดยใช้สีด้วยสีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ในขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะมาขีดเส้นตารางนะคะ ให้กับ ในแต่ละเซลล์นะคะ ซึ่งหลักการทำงานก็คือเราจะต้องเลือกเซลล์ก่อนค่ะว่าเราจะตีเส้น หรือว่ากำหนดบอร์เดอร์ ให้กับตารางตรงไหนบ้างนะคะ เมื่อเราเลือกพื้นที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการตีเส้น หรือขีดเส้นตารางด้วยกันนะคะ ตอนนี้ถ้าเราต้องการจะตีเส้นข้อมูลทุกเซลล์ที่อยู่ที่ปรากฏในที่นี้ทำยังไงคะ กด Ctrl A นะคะ ก็จะเลือกพื้นที่ทั้งหมด หลังจากนั้นค่ะ ให้ไปที่ Ribbon Home นะคะ ในส่วนของ Ribbon Home นะคะ ก็จะมีส่วนของ Toolbar ที่ใช้สำหรับในเรื่องของการตีเส้นนะคะ ที่เรียกว่าเรื่องของ Border นะคะ ในส่วนของ Border ตรงนี้เองจะมีเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เราสามารถกำหนดเพื่อตีเส้นตารางได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ bottom border นี่ก็คือตีเส้นขอบด้านล่างนะคะ top border ก็คือตีเส้นขอบบนนะคะ left border ก็คือด้านซ้าย right border ก็คือด้านขวา หรือถ้าเกิดเราตีเส้นไปแล้วเราต้องการจะลบเส้นออกก็ใช้ no border นะคะ หรือที่ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้เราต้องการตีให้ทุกช่องเลยค่ะ ให้มีเส้นตารางก็คลิกที่ all border ได้เลยค่ะ ลองดูผลนะคะที่ได้ว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ นะคะคลิกที่ a อร์ o r d e r นะคะ แล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของ A2 และ A3 มีการตีเส้นให้นะคะ สิ่งที่เราต้องการจริงๆ แล้วเราต้องการเส้นตาราง A2 และ A3 เฉพาะด้านไหนคะ เฉพาะด้านขวา แล้วก็ด้านล่างเท่านั้น ถูกไหมคะ วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ง่ายนิดเดียวนะคะ ให้เราไปคลิกที่ format นะคะ cell แล้วเราเลือกที่ border ค่ะ จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นภาพที่เห็นนะคะว่าข้อมูลจะต้องถูกแสดงในลักษณะแบบนี้ เราต้องการเอาบอร์เดอร์ด้านบนออกนะคะ ด้านข้างซ้ายออกนะคะ แล้วก็ระหว่างกลางออกนะคะ แต่เรายังต้องคงในด้านขวาแล้วก็ด้านล่างเอาไว้ แล้วก็ลองคลิกโอเคค่ะให้เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์กันแล้วใช่ไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะ เพราะจะทำให้ท่านสามารถปรับแต่งเซลล์ข้อมูลต่างๆ ในงาน Excel ของท่าน ให้สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะ เพราะจะทำให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรธุรกิจของท่านได้ค่ะ